Thank you. x เป็นฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขนะครับที่บอกว่าถ้า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เนี่ยฟังก์ชันตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง2 นะครับส่วนถ้ามากกว่า 2 นะครับฟังก์ชันนี้จะมีค่าเท่ากับ 3x ลบ2เขาบอกว่าจงหาค่าของ อินทิกรัลจำกัดเขตของ f(x) ตัวนี้จาก 0 ถึง 6 ตรงนี้ในการวิเคราะห์นะครับเมื่อกี้ที่เราศึกษาในสมบัติเนี่ยนะครับเราจะเห็นอยู่ข้อหนึ่งในข้อที่ 4 นะครับที่เราบอกว่าถ้า C อยู่ในช่วงปิดนะครับ AB ตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเราจะต้องมีเลข 2 อยู่ในนี้นะครับ2เนี่ยเป็นสมาชิกของช่วงเปิด0ถึง6แน่นอนเรามีอยู่ในนี้นะครับ2อยู่ในช่วงเปิดถึง 6 เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเราอินทิเกรตนะครับ f(x) dx เนี่ยนะครับจาก0ถึง6 เพราะว่าฟังก์ชันเราถูกเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับฟังก์ชันเราถูกเปลี่ยนเงื่อนไข ที่เลข 2 เพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรต0ถึง 2 ก่อนนะครับของฟังก์ชัน f(x) ของเรา นะครับ dx จากนั้นเราก็บวกต่อด้วยอะไรครับ อินทิเกรตจาก 2 ถึงอะไรครับ ถึง 6 f(x) dx นะครับ ตัวนี้เราก็ใช้สมบัติข้อที่4นะครับมาช่วยในการดำเนินการนะครับ ดังนั้นตัวแรกนะครับอินทิเกรต0ถึง2นะครับ f(x) ของเราก็คือ x กำลังอะไรครับ x กำลัง2นะครับ เพราะว่าน้อยกว่า เท่ากับนะครับ dx บวกด้วยอินทิเกรต 2 ถึง 6 ของใครครับ 3x ลบ2นะครับ แล้วก็ dx นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ x กำลัง3นะครับ ส่วนด้วย 3 จาก 0 ถึง2นะครับ บวกกับตัวต่อมาครับได้ 3x กำลัง 2 ส่วน2นะครับ ลบกับ 2x จาก 2 ถึงอะไรครับ ถึง 6 นะครับ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็ต้องได้ 2 ยกกำลัง 3 ส่วนอะไรครับ ส่วน 3 ก่อนนะครับ ลบกับ 0 แน่นอนครับลบกับ0แน่นอนนะครับ บวกกับตัวนี้ได้นะครับ3คูณ6ยกกำลัง 2 นะครับ ส่วน2นะครับลบกับ2คูณ6นะครับ แล้วก็ลบกับนะครับ 3คูณ 2 ยกกำลัง 2 ส่วน2นะครับแล้วก็ลบกับ 2 คูณ 2 อันนี้ก็จะเป็นก้อนหลังนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นก้อนหน้า เพราะฉะนั้นตัวแรกได้เศษ8ส่วน3นะครับบวกกับ ชุดนี้ได้ 6กำลัง 2 ได้ 36 นะครับ 36 ได้3คูณ36 ส่วนอะไรครับ ส่วน2นะครับแล้วก็ลบกับ 12 นะครับ ตัวนี้เทคลบเข้าไปเลยนะครับ ลบ 2กำลัง 2 เป็น 4 3 คูณ 4 ส่วน2นะครับตัวนี้เทคลบเข้าไปลบ ลบเป็นบวกนะครับบวก4อ่ะเดี๋ยวเราค่อย ๆ มาจัดการทีละพจน์นะครับตัวไหนที่เราจัดการได้ก่อนนะครับ2นะครับ2 1 2 2 8 16นะครับ ตัวนี้ 2 1 2 2 2 4 นะครับ เราก็จะได้เศษ8ส่วน 3 บวก 8 3 24 นะครับ ทด 2 3 1 3 54 ลบ 12 ลบ 3คูณ2เป็น 6 นะครับ แล้วก็บวก 4 นะครับ ก็ 4 กับ ลบ6หรือลบ2นะครับลบ 2 กับลบ12เป็นลบ14นะครับ ตอนนี้ข้างลบเรามีลบ14ลบ14ดำเนินการกับ 54 เพราะฉะนั้นชุดนี้เหลือเท่าไหร่ครับ เหลือ40นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ได้เศษ8ส่วน3บวก40นะครับ เราก็ได้ 8 บวกเท่าไหร่ครับ 120 ส่วนอะไรครับ ส่วน 3 เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น 128 ส่วนอะไรครับ ส่วน 3 ก็เสร็จสิ้นนะครับ การดำเนินการ นะครับ